长得脸往往外点，他不是他那个 ตรงไปนะคะทุกคนเยอะๆค่ะ มีตุ๊กตาอยู่บนรถค่ะ สวยมาก บ้านสามหลังนี่ชัดเจน อะไรชาเหรอชาชาร้อนอ๋อชาร้อน จะหนาแบบเนี้ยนะแล้วฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับ ฝากกดไลค์และติดตาม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ